13การหาลิมิตโดยใช้กฎโลปิตาล วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนด และเพื่อศึกษาการใช้กฎโลปิตาลเพื่อหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนด พิจารณาลิมิตต่อไปนี้นะคะ ลิมิตของ x ยกกำลังสองบวก 3x หารด้วย sin x เมื่อ x เท่าใกล้0 เมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไปแล้ว จะได้คำตอบออกมาอยู่ในรูปของ0ส่วน0นะคะ หรือเมื่อเป็นการหาลิมิตของ1บวกกับ3ส่วน x ทั้งหมด ยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ เมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไปแล้วนะคะจะได้คำตอบออกมาอยู่ในรูปของ 1 ยกกำลังอินฟินิตี้ รูปแบบคำตอบของลิมิตในลักษณะแบบนี้ เรียกว่ารูปแบบยังไม่กำหนดนะคะซึ่งยังไม่สามารถหาค่าของลิมิตได้ เราต้องใช้กฎโลปิตานมาช่วยในการหาค่าลิมิต รูปแบบคำตอบของลิมิตที่สามารถใช้กฎโลปิตานได้จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้นะคะ กลุ่มแรก 0 ส่วน 0 หรือ บวกหรือลบอินฟินิตี้ ส่วนด้วย บวกหรือลบอินฟินิตี้ กลุ่มที่2 infinity ลบ infinity หรือ 0 คูณกับ infinity และกลุ่มที่ 3 1ยกกำลัง infinity หรือ 0 ยกกำลัง 0 หรืออินฟินิตี้ยกกำลัง 0 นะคะ มาดูทฤษฎีบทของกฎโลปิตานกันนะคะกำหนดให้ f(x) และ g(x) เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ทุกค่าของ x บนช่วงเปิดที่มี a อยู่ และ g'(x) ไม่เท่ากับ 0 ถ้าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ a มีค่าเท่ากับ 0 และลิมิตของฟังก์ชัน g(x) เมื่อ x เท่าใกล้ a มีค่าเท่ากับ 0 หรือ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ บวกหรือลบอินฟินิตี้ และลิมิตของฟังก์ชัน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ บวกหรือลบอินฟินิตี้ เราจะได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) หารด้วยฟังก์ชัน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จะมีค่าเท่ากับ ลิมิตของ f ร x หารด้วย g ร x เมื่อ x เข้าใกล้ a มาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างหนึ่ง จงหาลิมิตของ x ยกกำลังสองบวก 3x หารด้วย sin x เมื่อ x เท่าใกล้ 0 วิธีทำนะคะ เราจะแทนค่าลิมิตลงไปที่โจทย์ จะได้ค่าลิมิตอยู่ในรูปของ 0 ส่วน 0 ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่กำหนด ดังนั้นเราจะใช้กฎโลปิตาลมาช่วยในการหาค่าลิมิตนะคะ โดยการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x แยกระหว่างตัวเศษและตัวส่วน ก็คือเป็นการหาลิมิตของอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง2บวก 3x เทียบตัวแปร x หารด้วยอนุพันธ์ของ sin x เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x เท่าใกล้ 0 นะคะ เมื่อเราหาอนุพันธ์แล้วจะได้เป็นลิมิตของ 2x บวก 3 หารด้วย cos x เมื่อ x เท่าใกล้ 0 หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทนค่าลิมิตลงไป ก็จะได้เป็น0บวก3 หารด้วย cos 0 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3 ตัวอย่าง 2 นะคะ จงหาลิมิตของ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e หารด้วย x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ 2 เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้ วิธีทำนะคะ เราจะแทนค่าลิมิตลงไปที่โจทย์ จะได้ค่าลิมิตอยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนด้วยอินฟินิตี้ เราก็จะใช้กฎโลปิตาลหาออกมาได้นะคะ เราจะได้เท่ากับ ลิมิตของอนุพันธ์ของ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e เทียบกับตัวแปร x หารด้วยอนุพันธ์ของ x ยกกำลังสองบวก 3x ลบ 2 เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity เมื่อหาอนุพันธ์แล้วนะคะ เราจะได้เป็นลิมิตของ 1 บวกกับ log x ฐาน e หารด้วย 2x บวก 3 เมื่อ x เข้าใกล้ infinity เราก็จะแทนค่าลิมิตลงไปนะคะ จะได้คำตอบอยู่ในรูปของ อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ซึ่งยังอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่กำหนดอีกนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กฎโลปิตานอีกหนึ่งรอบ เราก็จะนำ1บวกล็อก x ฐาน e และ 2x บวก3มาหารนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งจะได้เท่ากับ ลิมิตของ 0 บวกเศษ1ส่วน x ทั้งหมดหารด้วย 2 เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทนค่าลิมิตลงไป จะได้ค่าลิมิตออกมาคือเท่ากับ 0 ตัวอย่าง3จงหาลิมิตของ x คูณกับ log x ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้ 0 ทางด้านขวา วิธีทำนะคะเราจะแทนค่าลิมิตลงไป ซึ่งจะได้ค่าออกมาอยู่ในรูปของ 0คูณอยู่กับ infinity ดังนั้น เราจึงจะจัดฟังก์ชันใหม่ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันที่เป็นเศษส่วน นั่นก็คือ ลิมิตของ log x ฐาน e หารด้วยเศษหนึ่งส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวา เมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไป ทำให้คำตอบของลิมิตอยู่ในรูปของ ลบอินฟินิตี้ส่วนด้วยอินฟินิตี้ ซึ่งจะต้องใช้กฎโลปิตาลหาค่าของลิมิตออกมานะคะ โดยการนำตัวเศษมหานุพันธ์เทียบกับตัวแปร x และตัวส่วนมหานุพันธ์เทียบกับตัวแปร x นั่นก็คือ ลิมิตของ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวา จะมีค่าเท่ากับ ลิมิตของอนุพันธ์ของ log x ฐาน e เทียบกับตัวแปร x หารด้วยอนุพันธ์ของเซตหนึ่งส่วน x เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวา เมื่อหาอนุพันธ์นะคะ เราจะได้เท่ากับ ลิมิตของเศษ1ส่วน x หารด้วยลบเศษ1ส่วนด้วย x ยกกำลัง 2 เมื่อ x เท่าใกล้ 0 ทางด้านขวา เสร็จแล้วเราก็จะจัดรูปนะคะ ก็จะได้เป็นลิมิตของลบ x เมื่อ x เท่าใกล้ 0 ทางด้านขวา แทนค่าลิมิตลงไป สุดท้ายคำตอบของลิมิต ก็จะมีค่าเท่ากับ 0 ตัวอย่าง 4จงหาลิมิตของ x ยกกำลังเศษ1ส่วน x เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้วิธีทำนะคะ เราก็จะแทนค่าลิมิตลงไปจะได้ค่าของลิมิตอยู่ในรูปของ 1 ยกกำลังอินฟินิตี้ ขั้นตอนการหาลิมิตในกรณีที่คำตอบของลิมิตอยู่ในรูปแบบ 1 ยกกำลังอินฟินิตี้0ยกกำลัง0และอินฟินิตี้ ยกกำลัง0มีดังนี้นะคะ โดยการกำหนดให้ y คือฟังก์ชันที่เราต้องการหาลิมิต ในที่นี้เราก็จะให้ y เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน x หลังจากนั้นเราจะเทคล็อกฐาน e ที่ทั้งสองข้างนะคะ จะได้เป็นล็อก y ฐาน e มีค่าเท่ากับล็อก x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน x ฐาน e นะคะ แล้วเราก็จะใช้คุณสมบัติของล็อก m ยกกำลัง n ซึ่งมีค่าเท่ากับ n คูณกับล็อก m มาช่วยนะคะ ดังนั้นเราก็จะได้เป็นล็อก y ฐาน e มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน x คูณกับล็อก x ฐาน e หรือ ล็อก x ฐาน e หารด้วย x นั่นเองนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ลิมิต x เข้าใกล้ infinity ทั้งสองข้างนะคะ จะได้เป็นลิมิตของล็อก y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้ infinity จะมีค่าเท่ากับ ลิมิตของล็อก x ฐาน e หารด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity หลังจากนั้นเราก็จะแทนค่าลิมิตลงไป จะได้ค่าลิมิตอยู่ในรูปของ infinity ส่วนด้วย infinity นะคะ เราก็จะใช้กฎโลปิตานนะคะ หาลิมิตอีกรอบหนึ่ง หาอนุพันธ์แยกระหว่างตัวเศษและตัวส่วนนะคะ จะได้เป็นลิมิตของล็อก y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ มีค่าเท่ากับ ลิมิตของอนุพันธ์ของล็อก x ฐาน e เทียบตัวแปร x หารด้วยอนุพันธ์ของ x เทียบตัวแปร x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ เมื่อเราหาอนุพันธ์นะคะ เราก็จะได้เป็นลิมิตของเศษ1ส่วน x หารด้วย 1 เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ พอแทนค่าลิมิตลงไป จะได้เท่ากับ 0 นะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ตอบที่ตรงนี้นะคะ เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยค่าลิมิตที่เราหาได้เป็นค่าลิมิตของล็อก y ฐาน e เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้เราจะต้องหาแค่ค่าลิมิตของ y เฉยๆ นะคะเมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้ดังนั้นเราก็จะได้เป็นลิมิตของ y เมื่อ x เท่าใกล้ฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง0คำตอบของลิมิต ก็จะมีค่าเท่ากับ 1 ตัวอย่าง 5 นะคะ จงหาลิมิตของ 1 บวก 3 ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ เมื่อเราแทนค่า x เข้าใกล้อินฟินิตี้ลงไปที่โจทย์นะคะ ค่าของลิมิตจะอยู่ในรูปของ 1 ยกกำลังอินฟินิตี้ ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่กำหนด ขั้นตอนในการหาลิมิตในกรณีนี้นะคะ ก็คล้าย ๆ กับตัวอย่างที่แล้วนะคะ เราก็จะกำหนดให้ y เท่ากับ 1บวก3ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง x หลังจากนั้นจะเทคล็อกฐาน e เข้าไปนะคะที่ทั้งสองข้างเลย แล้วเราก็จะใช้คุณสมบัติของล็อกมาช่วย ดังนั้นเราก็จะได้เป็นล็อก y ฐาน e มีค่าเท่ากับ x คูณอยู่กับล็อกของ1บวก3ส่วน x ฐาน e นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเทคลิมิตเข้าไปนะคะใส่ลิมิตเข้าไปที่ทั้งสองข้างเลย แล้วเมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไปก็จะอยู่ในรูปของอินฟินิตี้คูณอยู่กับ 0 ซึ่งอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนด แต่เราก็ต้องจัดรูปใหม่ให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะ จึงจะใช้กฎโลปิตานได้ นั่นก็คือเป็นการหาลิมิตของล็อกของ 1 บวก 3 ส่วน x ฐาน e หารด้วยเศษ1ส่วน x เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้ เมื่อแทนค่าลิมิตลงไป ก็จะอยู่ในรูปของ 0 ส่วน 0 นะคะ คราวนี้เราก็จะมาใช้กฎโลปิตาลได้เลยนะคะ นั่นก็คือ ลิมิตของล็อก y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เราดิฟเลยนะคะ แยกระหว่างตัวเศษและตัวส่วนออกมา เสร็จแล้วเราก็จะจัดรูปได้เป็นลิมิตของล็อก y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับ ลิมิตของ 3 ส่วนด้วย 1 บวกกับ 3 ส่วน x เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้นะคะ แทนค่า x เท่ากับ อินฟินิตี้ลงไป จะได้เท่ากับ 3 แต่ตรงนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกเช่นกันนะคะ เนื่องจากว่าค่าที่ได้เป็นค่าลิมิตของล็อก y ฐาน e เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้เราต้องการหาแค่ลิมิตของ y เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ ดังนั้นนะคะ ลิมิตของ y เฉยๆ เมื่อ x เข้าใกล้ infinity เนี่ยนะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง 3 บทสรุปนะคะ ก็ได้ศึกษาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนด และได้ศึกษาการใช้กฎโลปิตานเพื่อหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนด Thank you.